พระพุทธศาสนาออกสู่ต่างแดน พระเจ้าอโศกมหาราชทรงครองราชสมบัติอยู่ 37 ปี ตอนปลายรัชกาลมหาชนต่างขนานนามว่า พระเจ้าธรรมาโศกราชในพุทธศักราช 236วงเล็บ ก่อน คศ307หลังจากการสังคายนาครั้งที่สามพระโมคคัลลีปุตติสเถระดำริว่า ในอนาคต พระศาสนาจะพึงตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในประเทศใด จึงมอบศาสนกิจให้เป็นภาระของภิกษุแล้วส่งภิกษุเหล่านั้น ไปประกาศพระศาสนาให้กว้างขวางในรัฐต่างๆก้วสาย โดยความอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชดังนี้ สายที่หนึ่งทรงพระมัชชันติกะและคณะไปยังแคว้นกัสมีละและคันธาระ ปัจจุบันคือแคชเมียร์สายที่สอง ส่งพระมหาเทวะและคณะไปยังมหิสะมณฑล ปัจจุบันคือ รัฐไมซอร์ภาคใต้ของอินเดีย สายที่สามส่งพระรักิตะและคณะไปยังแคว้นวนวาสีประเทศ ปัจจุบันอยู่แถบตอนเหนือของบอมเบย์สายที่4ส่งพระโยนกธรรมรักิตะและคณะไปยังอปรันตะชนบท แถบทะเลอาหรับ ทางเหนือของบอมเบย์สายที่ ทรงพระมหาธรรมรักิตะ และคณะไปยังแคว้นมหาราช อยู่แถบปูนาในปัจจุบัน สายที่ 6 ทรงพระมหารักิตะ และคณะไปยังโยนกประเทศอยู่ตอนเหนือของประเทศอิหร่าน วงเล็บเปอร์เซีย สายที่ 7 ทรงพระมัชฌิมะเถระ และคณะ ไปยังแถบเทือกเขาหิมาลัย ปัจจุบันคือประเทศเนปาลสายที่ 8 ส่งพระโสนะกับพระอุตระและคณะไปยังสุวรรณภูมิคือพมา่าไทย หรือเอเชียอาคเนย์สายที่9ส่งพระมหินทะเถระและคณะไปยังประเทศศรีลังกา สมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพระธรรมทูตสู่ลังกาทวีป เพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาของการเดินทางของพระพุทธศาสนาในครั้งนั้น ขอนำความในสมันตปาสาธิกา มาเล่าพอสังเขปว่า การเดินทางเข้าสู่ลังกาทวีปโดยพระมหินทเถระเป็นหัวหน้าพร้อมด้วยคณะสี่รูป มี พระอัติยะพระอุติยะ พระสัมภะพระพัทธสาระรวมทั้งสุมาณะสามเณรผู้เป็นโอรสของพระนางสังคมิตาและพันดุกะอุปาสกเดินทางออกจากวัดอโศการาม นำพระพุทธศาสนาไปยังลังกาทวีป ตามคำแนะนำของพระโมคคัลลีปุตติสะเถระ คณะสงฆ์และอุบาสกทั้งหมด ประชุมกันในวันอุโบสถคือวันเพ็ญเดือนเจ็ด และได้ปรึกษากันว่า เป็นการอันสมควรหรือยังที่พวกเราจะไปยังตัมพะปันิทวีปวงเล็บเกาะลังกา พระมหินทเถระ รับคำของเท้าสกกะแล้ว เดินทางออกจากเวทิสบันพบ ไปยังมิสกะบรรพศทางทิศบุรพาแห่งอนุราธบุรีด้วยฤทธิ์ในวันที่พระมหินทะไปถึงที่ตัมพะปณิทวีปมีงานนักขัตฤกษ์พระราชามีพระประสงค์ จะทรงกีฬาร่าเนื้อ มีเทวดาองค์หนึ่งสถิตอยู่ณมิสกะบรรพศนี้ คิดว่าจะให้พระราชาพบกับพระเถระ จึงแปลงเป็นละมั่งเที่ยวเล็มหญ้า อยู่ไม่ไกลจากพระเถระ พระราชาทอดพระเนตรเห็นเนื้อ จึงตามไป พระมหินทะอธิษฐานว่า ขอให้พระราชาทอดพระเนตรเห็นเฉพาะเราเท่านั้น แล้วทูลทักว่า ติดสะติดสะ ขอจงเสด็จมาทางนี้ พระราชาทรงสดับแล้วเฉลียวพระททยชนผู้เกิดในตัมพะปณิทวีปไม่มีผู้ใดกล้าเรียกเราด้วยนามนี้ ฉไหนหนอ สมณะนี้จึงเรียกเราเช่นนั้นจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ สมัยนั้น พระเจ้าอาโศกมหาราช และพระเจ้าเทวานามปิยติสะ เป็นพระอธิถสหาย วงเล็บสหายที่ยังไม่เคยพบเห็นกันต่างก็ส่งเครื่องบรรณาการไปถวายกันและกัน นอกจากอามิสบรรณาการแล้ว พระเจ้าอาโศกมหาราช ยังได้ฝากพระราชสารเป็นธรรมนาการไปถวายความว่าหม่อมฉันได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะได้แสดงตนเป็นอุบาสกในพระศาสนาแห่งพระสักยพุทธแล้ว ขอพระองค์ท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ขอให้พระองค์ทรงถึงรัตนะทั้งสามนั้น ว่าเป็นสรณะด้วยพระราชศรัทธาเถิด พระเจ้าเทวานัมปิยติสะทรงสดับว่า พระมหินทะเถระเป็นสาวกของพระศาสดา จึงทรงทิ้งอาวุธ แล้วประทับนั่งสนทนาสัมโมทนิยกถากับพระเถระ พร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมาก พระเถระถามปัญหา เพื่อยังทราบปัญญาของพระราชา ก็ได้ทราบว่า พระราชาเป็นบัณฑิตจักสามารถรู้ทำได้ จึงแสดงจุลหัตถิปโทปมสูตรในเวลาจบกถาพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคม พระพุทธศาสนามาสู่สุวรรณภูมิ พระพุทธศาสนาที่ยั่งยืนแผ่ขยายพุทธธรรมในสุวรรณภูมิ จนมั่นคงเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยนั้น นับได้ว่า เมืองปาตลีบุตรนี่เอง เป็นฐานกำลังอันสำคัญ ที่ทำให้พระพุทธศาสนาได้แพร่หลายไปทั่วอินเดียตอนกลางจนกระทั่งพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงอุปถัมภ์การสังขายนาครั้งที่สามที่เมืองปาตลีบุตร โดยมีพระโมคคัลลีปุตติสะเถระเป็นประธาน หลังจากกระทำสังขายนาเรียบร้อยแล้ว พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางออกไป โดยทรงสมณทูตออกไปถึงเก้าสายสำหรับดินแดน ในเขตสุวรรณภูมิ พระโสนะสมณทูต ที่เข้ามาประกาศพระพุทธศาสนา ได้แสดงในพรหมชารสูตร เป็นประถมเทศนา พร้อมทั้งนำพระบรมสารีริกธาตุเข้ามาด้วย และพระอรหันต์ห้าองค์ ได้แก่ พระโสนเถระ พระอุตรเถระ พระชานิยเถระ พระภูริยเถระ และ พระมุนียเถระ มีสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธบริษัทร่วมคณะอีกจำนวน 38 คน คณะสมณทูตได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากพระเจ้าสุวรรณภูมิราชา หรือพระเจ้าโลกละวาที่เมืองคูบัวราชบุรี เมื่อเดือนกติกะมาศหรือเดือน 12 พุทธศก 235 วงเล็บก่อนคศ 308 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดำเนินมาตลอดจนถึงพศ 265วงเล็บก่อนคศ279พระโสนเถระจึงให้สร้างวัดขึ้นเป็นแห่งแรกณเมืองเถียมทอง ที่อยู่ในปัจจุบัน ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรีให้พระภูริยะเป็นผู้ทำนิมิตพัทธสีมาในพศ 265วงเล็บก่อนคศ 200 7 8ได้สั่งให้สร้างพระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นทรงบาทคว่ำเหมือนพระสถูปที่เมืองสารจี ในประเทศอินเดียตั้งชื่อวัดว่าวัดพุทธบรมธาตุวงเล็บ ปัจจุบันคือ วัดพระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นวัดแรกและพระเจดีย์องค์แรกของพระพุทธศาสนาในเขตสุวรรณภูมิ การก่อสร้างพระปฐมเจดีย์ ได้ดำเนินการอยู่สองปี จึงแล้วเสร็จนับได้ว่า เป็นอนุสรสถานอันสำคัญยิ่งที่เชื่อมโยงจากเมืองปาตลีบุตรแห่งนี้เอง พุทธสถานยาตรา เมื่อทรงพระธรรมทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา ยังนานาอารยประเทศแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช ยิ่งทรงเพิ่มพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ได้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา เสด็จออกธรรมยาตรา ตามรอยบาท พระพุทธองค์ เพื่อบูชาสการะ สังเวชนียสถานทั่วทั้งชมพูทวีป พร้อมด้วยพระโมคคลีปุตติสเถระผู้เป็นอาจารย์ และพระสงฆ์ที่ร่วมสังฆายนาครั้งนั้นด้วย ซึ่งได้ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างยิ่ง ต่อพระพุทธศาสนา คือ ทรงประดิษฐานเสาศิลาจาริกตามพุทธสถานที่สำคัญ สร้างโรงพยาบาลรักษาสัตว์ขุดบ่อน้ำในหมู่บ้าน สร้างศาลาที่พักสำหรับผู้เดินทางและปลูกพืชอันเป็นยาสมุนไพรให้ทุกแห่งที่เสด็จไป ด้วยเหตุนี้ ประชาชนจึงได้ถวายพระนามว่า พิยะเทวทัศีราชา หมายถึงมหาราช อันเป็นที่รักของประชาชนและเทวดาอีกด้วย การสำรวจทางโบราณคดี คณะสำรวจได้ขุดค้นสถานที่นี้มาแล้วสามครั้งครั้งแรก เมื่อพศ 2438 วงเล็บ คศ 1895 โดยดรเวดเดล ชาวอังกฤษขุดได้รูปปั้นโบราณมากมาย พบเสาไม้ เสาหิน และอื่นๆ พศ 2455 วงเล็บ คศ 1912 โดย ดรอันเตกาได้พบซากบริเวณกว้าง พบเสาหินใหญ่ต้นหนึ่ง วางไว้บนฐานใต้ต้นไม้ คล้ายเสาศิราจาริกของพระเจ้าอโศกที่สารนาคมีเสาชนิดนี้ถึง 225 ต้น ปักเป็นแถว 8 แถว แถวละ 25 ต้น สถานที่ขุดค้นนั้น มีลักษณะคล้ายสะใหญ่ เหล่านี้มีผู้สันนิษฐานว่า คงเป็นธรรมสาราขนาดใหญ่ พอที่จะอำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์จำนวนหนึ่งพันรูป ได้ทำงานตรวจสอบ สาธยายพระธรรมวินัย และจารึกพระสัทธรรมเหล่านั้น กองโบราณคดีของรัฐพิหารได้สร้างรั้วล้อมรอบบริเวณที่เป็นฐานอิฐและซากโบราณสถาน บริเวณสระน้ำขนาดใหญ่และร่องรอยของห้องประชุมขนาดใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่หมู่อริยสงฆ์ ใช้เป็นที่สังขายนา และมีอโรกยสถานสำหรับรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธครั้งโน้นเช่นกัน คณะผู้สแสวงบุญ เมื่อมาถึงที่นี้ จะนิยมพากันเจริญพระพุทธมนต์ การกราบไหว้บูชาพระกันที่นี่ ถือเป็นประถมฤกษ์เบิกทางตามรอยบาทพระพุทธองค์ เข้าสู่แดนพุทธภูมิ อโศการามแห่งนี้ เป็นปูชนียวัตถุสถานที่ควรได้ระลึกถึง พระคุณอันยิ่งใหญ่ของจอมจักรพรรดิอโศกมหาราช ด้วยการแผ่เมตตา เจริญจิตภาวนา น้อมกล่าว ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย จักเป็นมงคลยิ่ง